ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส ตอนที่ 3 คำนามในภาษาฝรั่งเศส สิ่งที่ภาษาฝรั่งเศสต่างจากภาษาไทยเป็นอย่างมากอีกอย่างหนึ่งก็คือ คำนามในภาษาฝรั่งเศสเป็นคำที่ถูกกำหนดให้มีเพศ โดยมีเพศสองเพศคือ เพศชายและเพศหญิง ในบางกรณีคำบางคำอาจจะเป็นได้ทั้งสองเพศ โดยความหมายอาจจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างในการระบุว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง โดยเฉพาะในกรณีของคำนามที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสองเพศตามธรรมชาติ ส่วนการมีพจน์นั้นปกติคำนามโดยทั่วไปจะมีพจน์เป็นเอกพจน์ คือมีหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งอย่าง ยกเว้นคำที่มักจะมีเป็นคู่ เช่นคำว่าแว่นตา หรือ les lunettes เมื่อนำไปใช้ จะถูกกำหนดให้ใช้เป็นคำพหูพจน์โดยปริยาย ยกตัวอย่างเช่นคำว่า table ซึ่งแปลว่าโต๊ะ ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้มีเพศเป็นเพศหญิง เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า féminin โดยทั่วไปโต๊ะมีหนึ่งตัวหรือหลายตัวก็ได้จึงมีพจน์เริ่มต้นเป็นเอกพจน์ ตัวอย่างต่อไปคือคำว่า livre ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้มีได้สองเพศ ถ้าเป็นเพศชาย หรือ le livre จะแปลว่าหนังสือ ถ้าเป็นเพศหญิง หรือ la livre จะแปลว่าเงินปอนหรือมาตราช่างเป็นปอน จากตัวอย่างของคำว่า le livre และ la livre จะเห็นได้ว่าภาษาฝรั่งเศสใช้วิธีการสร้างคำใหม่โดยการแบ่งคำเป็นเพศหญิงและเพศชาย มองในมุมหนึ่งก็เป็นวิธีการประหยัดการสร้างรูปคำใหม่